เราเจอแล้วนะคุณหมอที่จะแบบจะซ่อมให้เราได้อย่างเงี้ยออกจากห้องผ่าตัด แล้วพอรู้สึกตัวคุณหมอมาบอกว่า หมอซ่อมให้หนูได้เรียบร้อยแล้วนะ หัวใจหนูกลับมาเหมือนคนปกติแล้วนะตอนนั้นแบบน้ำตาไหลดีใจมาก เราไม่ต้องอยู่กับความกังวลตรงนั้นแล้วเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ของชีวิตเลยค่ะ ล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ เรามีอาการแบบปวดท้อง แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาการหัวใจแล้วก็ต้องมีการแบบตรวจ โดยการส่องกล้องพอดีคุณหมอหัวใจมาดูหัวใจเขาก็บอกว่าเอ๊เราได้มีการตรวจติดตามอยู่ตลอดใช่ไหมหมอว่าอาการของเรามันเป็นในระดับที่ไม่น่าจะน้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแบบภาวะหัวใจโตควบคู่มาด้วยแล้ว เราตัดสินใจยังไงเราก็มีการแบบเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะ ก็คือไปตรวจ เพิ่มเติมแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่ง มีการตรวจทางเอ็กโคแล้วก็มีการส่องกล้องเพื่อไปดูหัวใจอะค่ะ ผลก็สรุปออกมาว่ามันรั่วในระดับที่รุนแรงแล้วจริงๆ คุณหมอก็คือแนะนำว่าให้เราอะผ่าตัดและแนวทางการรักษาคือต้องผ่า เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยื้อได้จนอายุแบบเยอะๆ อยู่แล้ว เพราะว่าเราอายุเท่านี้แล้วถ้าเกิด อายุเท่านี้แล้วรุนแรงแล้วอย่างเงี้ยค่ะ คงไม่สามารถอยู่ถึงแก่ได้ถ้าพูดตามตรง แต่ว่าแนวทางการผ่าตัดนะคะะมี 2 แบบก็คือ ผ่าแบบเปลี่ยนลิ้นหัวใจไปเลย เป็นลิ้นหัวใจเทียม กับลิ้นชีวภาพ แล้วก็อีกแบบหนึ่งคือผ่าเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจของเรา ซึ่งก็จะเป็นแบบลิ้นหัวใจของเราโดยใช้เนื้อเยื่อของเราอะค่ะคือเราก็ อยากผ่าแบบซ่อมแซมมาก เพราะว่าการผ่าแบบซ่อมแซมมันอยู่ได้ยาว เราไม่ต้องทานยาละลายลิ่มเลือดแต่ถ้าเราเปลี่ยนลิ้นหัวใจเนี่ย เราก็จะต้องมาเปลี่ยนทุกๆ10หรือ15 ปี แล้วเราอายุเท่านี้ กว่าที่เราถ้าเราอยู่จนแก่ค่ะ เราต้องผ่าทุก10 15ปี มันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย แล้วก็ การผ่าหัวใจเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะ มันก็ คงแบบอยากผ่าครั้งเดียวแล้วจบอะค่ะ หลังจากนั้นหาข้อมูลยังไงก็คือเรามีการไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคุณหมอเขาก็แนะนำว่ายังไงก็ต้องผ่า แล้วทีนี้เขายังไม่ผ่าให้ เพราะไม่สามารถจะการันตีได้ว่า ถ้าผ่าเปิดหน้าอกไปแล้วจะซ่อมแซมให้ได้ เราก็มีความกังวลเพราะเขาบอกว่าให้ตรวจติดตามอาการอีก ทีนี้ถ้าจะอยู่กับความกังวลแบบนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะ ก็คงแบบไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเราก็เลย ถามคุณหมอไปตรงๆ คุณหมอเขาก็เลยให้คำแนะนำว่า มีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ทวีศักดิ์ในประเทศเราเนี่ยคนนี้แหละจะซ่อมให้หนูได้นะหนูไปตามหาเลย หมอไม่กักเลย จากนั้นเราก็เลยทำการหาข้อมูลจาก Google นะคะ ก็เจอว่าอาจารย์ทวีศักดิ์เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานี เราก็เลยทำการนัดแล้วก็เข้ามาหาคุณหมอ เมื่อตอนที่มาเจอคุณหมอตอนแรกค่ะ ก็มี การพูดคุยกับคุณหมอคุณหมอก็ให้เราเล่าถึงที่เป็นมาเป็นไปของอาการของเราอะค่ะแล้วก็วันแรกที่เจอคุณหมอก็ใช้หูฟังฟังหมอก็แบบสามารถอธิบายได้เลยอะเกี่ยวกับโรคแบบง่ายให้เราเข้าใจง่ายๆ ว่าเฮ้ยหัวใจของเราอะตอนนี้นะ มันกำลังทำาอทีอยู่ ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรับโหลดได้อีกนานแค่ไหน ถ้าในระดับที่หนูเป็นนะตอนนี้หมอแนะนำให้หนูผ่า แต่ก็ไม่ใช่แบบด่วนฉุกเฉินแต่ก็ไม่ควรเกิน2-3เดือนนี้นะเราก็ถามคุณหมอเลยว่า ถ้าถ้าคุณหมอผ่าคุณหมอสักคุณหมอการันตีให้หนูได้ไหมคะว่า คุณหมอซ่อมได้จริง คุณหมอบอก90%ขึ้นหมอซ่อมได้ ซึ่งจริง ๆ ในใจคุณหมออาจจะบอกว่า100%แต่ว่าคุณหมอก็แบบเผื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้โหดีใจมากวันนั้น คือก็กลับไปปรึกษากับครอบครัวเลยค่ะว่าเราเจอแล้วนะคุณหมอที่จะแบบจะซ่อมให้เราได้อย่างเงี้ย ที่บ้านก็ดีใจแล้วก็ทำเรื่องนัดเพื่อวางแผนผ่าคุณหมอเลยค่ะ การรักษาบอกเลยไม่กังวล เพราะว่ามั่นใจในฝีมือของคุณหมอและทีมมาก ๆ จะกังวลในเรื่องของการที่แบบเฮ้ยหลังผ่าแล้วว่าจะเจ็บขนาดไหนจะฟื้นตัวนานไหมหลังจากฟื้นแล้วดีขึ้นตามลำดับเลยค่ะแล้วเหมือนกับว่าวันที่ผ่าแล้วหลังจากออกจากห้องผ่าตัดเราพอรู้สึกตัวคุณหมอมาบอกว่า หมอซ่อมให้หนูได้เรียบร้อยแล้วนะหัวใจหนูกลับมาเหมือนคนปกติแล้วนะตอนนั้นแบบน้ำตาไหลดีใจมาก แล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะ ก็คือเราไม่ต้องอยู่กับความกังวลตรงนั้นแล้ว มันเหมือนแบบมันมันโล่งเลย เป็นของกวัญชิ้นใหญ่ของชีวิตเลยค่ะ มันแบบดีขึ้นมากก็คือเหมือนกับว่า จากก่อนหน้านี้เหมือนเราเริ่มทำอะไรแล้ว เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราเหนื่อย แต่พอผ่ามาแล้วเรารู้สึกแบบ เฮ้ยเวลาตื่นเช้ามาเราสดชื่น แล้วก็เราเดินทำอะไรแล้วเราแบบไม่ได้เหนื่อยง่ายเราหายใจได้เต็มปอดขึ้นความประทับใจก็คือแบบสุดๆเลยค่ะ ก็คือในในส่วนของคุณหมอเนี่ยคุณหมอแบบมีความใจดีเป็นกันเองน่ารักมาก วันแรกที่มาเจอคุณหมอพอคุยกับคุณหมอเสร็จ แค่นั้นก็คือรู้สึกโล่งแล้ว แล้วก็พอหลังจากนั้นที่ผ่าแล้วคุณหมอก็มาเยี่ยมไข้มาคุย เราก็แบบ รู้สึกดีอะค่ะ ในส่วนของทีมงานโรงพยาบาลทุกคนน่ารักเป็นกันเอง ดูแลเราเหมือนเราเป็นแบบเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติคนหนึ่งประมาณนั้นเลยค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอะค่ะ ที่เป็นโรคลิ้นหัวใจเหมือนกับเราอะค่ะ ถ้าเกิดว่าตอนนี้รู้แล้วก็อยากจะให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอลองมาถามคุณหมอเผื่อว่าคุณอาจจะต้องถึงขั้นที่จะต้องผ่าแล้วเนี่ยค่ะ ก็ผ่าตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่อะค่ะ มันดีกว่าตอนที่ร่างกายเราอะ มันมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าลิ้นหัวใจเรามันเสียหายไปเยอะแล้วอะค่ะ ในเรื่องการฟื้นฟูมันก็เร็วกว่าอยู่แล้ว เราก็ใช้เวลาแบบไม่นานเลยนอนโรงพยาบาลแค่ 7 วันเท่านั้น แล้วก็หลังจากกลับไปบ้านเดือนหนึ่งก็เหมือนกับเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติเลยค่ะ